อไปขอให้เธอโชคดีครับให้เธอไปเจอกับคนที่ดีนะ และเธอไม่ต้องเสียและผมไม่เป็นไรครับแค่เศร้าหน่อยเองคำที่เธอบอกลำก็จะเจนนะว่าเธอจะไม่มีวันกลับมา และแต่ฉันก็ยังคงภาวนาว่าเธอจะกลับมานะ ครั้งที่นอนก็ยังคิดถึงเธอก่อนหลับตา และตอนนี้ตะวันมันใกล้จะหลับตาละเธอเป็นยังไงบ้างนะเธอสบายดีใช่คนนั้นมันดูแลเธอดีไหมฉันคนนี้ยังคิดถึงเธออยู่นะถ้าจะขอให้เธอกลับมามันคงเป็นไปไม่ได้สินะ ก็คงต้องยอมปล่อยเธอไปเธออกจะยอมอย่างไรมันกลับมาเหมือนเคยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะคอยเธอกลับมาเหมือนเดิมและภายในใจฉันก็รู้ว่าสิ่งที่ฉันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ความรู้สึกฉันยังคงคิดถึงเธอถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงคิดถึงเธอ giấc ma mang trên tay đời